อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะสลาตุสลามอัลลอฮฺละมาบ้างครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเนาะที่ว่าคนคนหนึ่งจะก้าวเข้าสู่อิสลามนะครับซึ่งในการก้าวเข้าสู่อิสลามเนี่ยมันมีข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอัลลาจะลบล้างความผิดพลาดทั้งหมดที่ผ่านมาแล้ว ในอดีตที่เคยทำอะไรมาก็ตามอัลลอฮฺจะให้เป็นศูนย์ใหม่นะครับ แต่ว่าศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์สแตนบาย หมายความว่าถ้าหากว่าน้องเป็นมุสลิมแล้วน้องทำในสิ่งที่ดีงามศรัทธาและทำสิ่งที่เป็นความดีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความไม่ดีต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นความดีให้กับน้องด้วย อยู่ในบันทึกฝ่ายความดีให้กับน้องด้วยนะครับแล้วก็การเป็นมุสลิมนั้นนะครับคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นคือการกลับมาสู่แนวทางของอัลลอฮ์แนวทางที่ถูกต้องครับเป็นความดีงาม และเมื่อเราเข้าสู่อิสลามแล้วเนี่ยนะครับมันเราบอกว่าวัตตะกุลวามัสตะตุ่มนะให้พยายามตักวายำเกรงต่อมล้อเนี่ยตามกำลังความสามารถให้สุดความสามารถของเรานะครับเนาะวันนี้น้องเต็มใจยินดีที่เข้าอิสลามครับผมครับเป็นช่องน้องก็จากนี้หน่อยก็ได้ครับครับ อัชฮะดู อัชฮะดู อัลลาอิลาฮะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอิลลออิลลัลลอฮุอิลลัลลอฮุวะอัชฮะดูวะอัช عدو أن أن محمدا محمدا عبده عبده วารสูลุหูวารสูลุหูข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่า ขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีหุ้นส่วนใดๆ ไม่มีหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์สำหรับพระองค์ และข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า แน่แท้ แน่แท้ มุฮัมมัดนั้น มุฮัมมัดนั้น เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์ และเป็นศาสนาทูตของพระองค์มาชาอัลลอข้าพเจ้าดีแล้วทำดีแล้วขอแสดงความยินดีครับผมดีครับ